รงนี้ก็ Launchpad นะครับอยากถือโอกาสนี้ โชว์ให้ทุกคนเห็นว่าทาง Launchpad มี Facility หรือว่ามีห้องหรือบริการอะไรบ้าง ในฐานะหนึ่งใน Co-working Space ในเมืองไทยนะครับตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยก็จะเห็นอย่างแรกเลยตรงนี้ก็เป็นจุด Reception มีน้องๆ Reception แล้วก็เซลล์แมเนเจอร์ของเราเดวิดนะครับก็จะทำหน้าที่สมมติว่าลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเห็นราคาก่อนว่ามีบริการอะไรบ้างซื้ออะไร ยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็น้องๆ reception ก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่คอยตอบคำถาม แนะนำแพ็กเกจ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามี messenger มาส่งพัสดุหรือว่าคนโทรศัพท์หรือไงเข้ามาก็จะรับ แล้วก็จะเป็นตัวติดต่อหลักให้กับลูกค้าข้างในครับสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่ามา แล้วอยากจะซื้ออะไรหรือว่ามาแล้วออยากจะนั่งรอเนี่ยเราก็สร้างสถานที่เล็ก ๆ ไว้ตรงนี้เป็น area ที่นั่งให้ ให้ให้รอคนได้หรือเข้ามาปุ๊บ แล้วมานั่งอ่านโบรชัวร์หรือดูอะไรยังไงก็จะเป็นแอเรียตรงนี้เล็กๆนะครับในทางลอนช์แพดของเราเองก็จะมีเราสร้างร้านกาแฟมาด้วย ก็จะอยู่ฝั่งนี้ ทางร้านกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเลยคือสร้างมาเพื่อบริการให้สำหรับคนข้างในสเปซนะครับว่าคนที่ ส่วนใหญ่สตาร์ทอัพในช่วงแรกๆทำงานหนักเนี่ยก็ต้องกินกาแฟต้องมีกาแฟเยอะแล้วบางคนที่ต้องการกาแฟที่รสชาติดีหรือว่าสำคัญกับรสชาติของกาแฟ หรือต้องการความพิถีพิถันหน่อย ก็สามารถซื้อตรงนี้ได้ แล้วก็สามารถนั่งคุยงานนั่งอะไรในบรรยากาศที่เป็นคาเฟ่มากขึ้นหรือรีแลกซ์มากขึ้นตรงนี้ได้ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งคาเฟ่นี้ ลองเดินเข้ามาดูกันนะครับ ทั้ง Launchpad เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะมีขอฟีดแบ็จาก User หลาย ๆ ท่านจากลูกค้าหลายๆคน ก็ให้เขียนโพสต์อิทแปะไว้ว่าเขาคิดว่ายังไงกับ Space ที่นี่ อันนี้ก็จะเป็น เหมือนเป็นวอลเล็ก ๆ ว่าออชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรยังไงฟีดแบ็ก็แปะแปะแปะจากลูกค้าแต่ละคนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้ามาใน Launchpad เนี่ยเราก็วิธีการใช้คุมคุมการเข้าออกเราใช้ลายนิ้วมือนะครับก็จะ มีเครื่อง fingerprint scan ตรงนี้ซึ่งเป็นตัวที่อ่านอ่านรอยนิ้วมือ ถ้าเกิดตอนที่เราจะเข้าไปเราก็สแกนนิ้ว แล้วก็เมมเบอร์ทุกคนก็จะมีนิ้วก็สามารถเปิดเข้ามาได้ก็เชิญเข้ามาเลยครับ พอเข้ามาในลอนช์ปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือจะมีแพนทรีเล็ก ๆ งนี้ซึ่งเอาไว้สำหรับให้ใครลูกค้าเราเนี่ยสามารถเอาของมาใส่ตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าขนมผลไม้น้ำแข็งเหล้าเบียร์อะไรก็ว่าไปนี้แล้วก็จะมีที่กดน้ำแล้วก็ทานทานข้าว แล้วก็อาหารเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้มีไมโครเวฟ มีอะไรนี้ด้วย ตรงนี้เราก็จะเริ่มเป็นของบอร์ดละว่าจริงๆแล้วพอมีอีเวนต์อะไรใหม่ๆ ครั้งเราก็จะแปะโปสเตอร์ตรงนี้หรือว่ารูปหรือว่ามีใครอยากจะมาใช้บอร์ดมาไว้แบบทดเลขหรืออะไรก็มาตรงนี้ได้ จะมีแคลนด้าตรงนี้เป็นของเป็นของเดือน7นะครับ ก็จะดูได้ว่าโอเคมีวันไหนที่เป็นวันหยุดวันปิดของที่นี่แล้วก็หรือวันไหนที่มีอีเวนต์อันนี้ก็จะมีอีเวนต์ที่ที่เกิดขึ้นในร้านชานะครับก็ตามวันที่ก็ตามตามแคลนเดอร์เลย ส่วนถ้าเดินเข้าไปนิดนึงฝั่งนี้จะเป็นห้องห้องห้องประชุมใหญ่2ห้องซึ่งตอนนี้เราก็มีลูกค้าเช่าบางท่านเขาก็จะเช่าไปเช่าระยะยาวเลย ซึ่งตอนนี้พอดีมีลูกค้าเช่าระยะยาว อยู่เขาก็จะใช้ห้องประชุมใหญ่ทั้งสองห้องเลยแล้วก็สามารถเปิดให้ปิดเเปิดให้มันติดกันได้กลายเป็นห้องใหญ่ หรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าอยากจะให้กลายเป็นแค่ห้องเล็ก หรือแบ่งกันเป็น 2 ห้องห้องเล็กเพื่อใช้สอยในอีกแบบหนึ่งเขาก็สามารถแค่ปิดเหมือนเป็นบานเฟียมต่างๆ เพื่อแยกเป็น 2 ห้องได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะใช้ห้องประชุมใหญ่ก็สำหรับในการคุยอะไรที่ค่อนข้าง p r i v a t e มากขึ้น หรือเป็นการ discuss เรื่องงานหรือต้องการประชุมกับในทีมของตัวเองนะครับแล้วการ privacy ก็จะใช้ห้องประชุมพอเราเดินมาถึง area ตรงนี้เนี่ย จะเป็น area โปร่งละตรงนี้เป็นหนึ่งใน signature ของที่ Launchpad เองที่เราวางไว้ คือในการที่มีเพดานสูง อันนี้สูงเกือบ น่าจะเกือบ 6 เมตร หรือ 6 เมตรกว่าได้ ในการที่มีเพดานสูงออกมาเนี่ย จะทำให้การ feeling ในการคิดงานในการทำงาน แตกต่างไปเลยนะครับบางท่านก็คิดงานไม่ออกก็สามารถนั่งรีแลกซ์ตรงนี้ได้ เปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับแล้วก็จะมี เริ่มมาถึง area ที่เป็น hot desk หรือ fixed desk ตรงนี้ด้วย ลูกค้าบางคน เขาก็จะเริ่มเช่าสถานที่ทำงานก็คือไปนั่งตามโต๊ะอย่างนี้ละเป็นลูกค้าลูกค้ารายวันแล้วก็ลูกค้ารายเดือนด้วยนะครับในที่ตรงนี้ก็สามารถนั่งได้เหมือนกันที่ก็จะเป็นวิธีการทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูทางซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องประชุมเล็กที่เราแยกเอาไว้ 3 ห้อง นะครับห้องประชุมเล็กก็เหมือนกันคล้ายๆห้องประชุมใหญ่ไว้สำหรับคุยงานหรือ internal communication กับในทีมมากกว่า ซึ่งห้องประชุมเล็กเราจะรับได้ประมาณ 4-8 คนนะครับห้องประชุมไซส์กลางจะรับได้ตั้งแต่8ถึง12 คน ถ้าห้องประชุมใหญ่ก็จะประมาณ 20-30 คนได้เลยครับ ส่วนในร้อนแพดเองเราก็จะใช้โซนฝั่งนี้เป็นเป็นโซนอีเวนต์ด้วย ถ้าสังเกตข้างบนจะเห็นเป็นโปรเจคเตอร์ตัวใหญ่รงนี้นะครับ ก็สำหรับเวลาที่มีอีเวนต์ใหญ่เนี่ยเราจะฉายโปรเจคเตอร์ใหญ่เข้ามาในจอ โปรเจคเตอร์ฝั่งตรงนู้นเราก็จะดึงลงมา แล้วก็อีเวนต์ทั้งโซนนี้จะถูกแปลงกลายมาเป็นที่นั่งแล้วเราก็จะยกโซฟาเลื่อนโต๊ะออก ซึ่งน่าจุคนได้ประมาณ150ถึง ประมาณ 200 คนได้เลยครับ ท่านติดติดแน่นๆกันนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเดินมาทางนี้ต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับ ซ้ายมือเนี่ยจะมีจะสังเกตได้ว่าเห็นกำแพงตรงนี้เขียนได้เป็นกระจกนะครับใช้ไวบอร์ดใช้มาร์กเกอร์ใช้อะไรเขียนได้หมดเลย ตรงนี้ก็สามารถให้เมมเบอร์บางคนเข้ามาแล้วก็วาดคอนเซปต์แต่ก่อนเนี่ยมีทีมสตาร์ทอัพบางทีมเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็บอกว่าไอเดียของเราติดไม่รู้คิดยังไงเลยถามเพื่อนข้างๆโต๊ะข้างๆบอกว่าเนี่ยไอเดียของเราเป็นแบบนี้วาดออกมาตรงนี้เลย แล้วก็คุยกันตรงนี้ดิสคัสกันตรงนี้จบกันตรงนี้ได้เลย ครับส่วนฝั่งนี้เป็นโต๊ะของโต๊ะเริ่มโต๊ะทำงานละของทั้งผู้เช่ารายรายเดือนแล้วก็รายวันเห็นที่ว่างๆที่ไม่มีคอมวางอยู่เนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เช่ารายวันนะครับถ้าเป็นคนเช่ารายเดือนจะเห็นว่ามีหนังสือมีคอมพิวเตอร์มีอะไรวางข้างบนเลย พวกนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เขาเช่าระยะยาว จะเป็นรายเดือน 6 เดือน หรือเป็นปีเลยก็มีนะครับในลอนชัดเราก็จะมีล็อกเกอร์นะครับสีขาวๆที่เห็นตามตามกำแพงเนี่ยครับเป็นล็อกเกอร์หมดเลยสำหรับบางคนที่อยากเข้ามาใช้ใช้งานในลอนชัดเราไม่อยากไม่ต้องการเอาของเก็บกลับไปที่บ้านเนี่ยก็สามารถทิ้งของไว้ที่นี่ได้ใส่ล็อกเกอร์ใส่อะไรไว้ได้เลย แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งทำงานอีกเพิ่มอีกเหมือนกันนะครับเป็นโซนที่โต๊ะฮอตเดสซึ่งใครก็สามารถนั่งได้ แต่ตอนนี้ก็จะมี หลายๆท่านที่เช่าเป็นเป็นรายเดือนไหวตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน relax area อีกที่หนึ่งฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็นทั้งห้องให้เช่าด้วย เราก็แบ่งเป็นห้องให้เช่าด้วยตรงนี้ก็จะมีบริษัทหนึ่งเช่าเป็นห้องไป สำหรับลูกค้าบางคนที่ของ co-working space บางที่เนี่ยเขาก็จะอยากได้ห้องเป็นของตัวเอง ไม่ได้แค่อยากจะไม่ได้สะดวกว่าทำงานเป็น co-working space แบบ เาเปิดทั้งหมดเขาก็จะอยากจะให้ห้องเราก็จะมีโซลูชันที่จะเช่าเป็นห้องเป็น private room ให้ด้วยก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นห้องประมาณ 40-50 ตารางเมตรนะครับที่แยกออกมา อันนี้ก็จะเป็นห้องแบบขนาดเล็ก ซึ่งจะประมาณ 20ไม่ถึง 10 ตารางเมตรมั้งครับแปดตารางเมตรถึง 10 ตารางเมตร ก็จุคนได้ประมาณ3ถึง3-4 คนประมาณนั้นนะครับส่วนชั้นลอยเนี่ย ตอนนี้ก็คือเป็นบริษัทของผมอีกบริษัทหนึ่งที่เช่าเช่าไว้ใช้งานอยู่แล้วก็แบ่งกับในห้องตรงนั้นก็จะเป็นฝั่ง private room อีกห้องหนึ่ง ซึ่งทางซีเลนใช้เป็นออฟฟิศอยู่ลงข้างในตรงนู้นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนสำหรับลูกค้าที่ต้องการ private office มากขึ้นก็คอฝั่งข้าง ถ้าตรงนี้ก็คือเป็นสำหรับบริษัทถ้าเกิดว่า มีบริษัทใหญ่เข้ามาหนึ่งอันที่อยากจะได้ที่ทั้งหมดก็คือช้ไปทังชั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบริษัทเล็ก ๆ ที่อยากจะเข้ามาใช้เนี่ย ตรงนี้เราก็ซอยเป็นขายเป็นกล่องๆไปก็เหมือนกันก็เป็น pricing อีกแบบหนึ่งครับอันนี้ก็น่าจะสรุปรวม facility ของ workshop ทั้งหมดแล้วครับ